ดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทางช่อง YouTube ทุก ๆ ท่านนะครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมสวนกุหลาบที่อยู่ข้างบ้านครับซึ่งเป็นสวนกุหลาบของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่น้องเขาปลูกเองทำเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดินส่วนของดินผสมนะครับ การใส่ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งการล้างรากนะครับ น้องผู้หญิงคนนี้ทำคนเดียว ดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับ แต่เขาทำด้วยความรักครับจึงเกิดความสวยงามวันนี้ พาคุณผู้ชมมาเดินชมเพลินๆ ที่สวนกุหลาบนะครับ เดี๋ยววันหลังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับน้องเขา ผมก็จะถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งวันนี้พาคุณผู้ชมชมกุหลาบสวนข้างบ้านเพลินๆกันก่อนครับ ครับสวนกุหลาบนี้ก็ถือว่าเป็นสวนกุหลาบที่น้องเขาปลูกไว้บริเวณบ้านของเขานะครับก็เป็นสวนคล้ายๆ ไม้ประดับเป็นสวนหย่อมด้วยนะครับ ก็มีนอกจากสวนกุหลาบแล้วนะครับ ก็จะมีของแต่งสวนนะครับ ของแต่งสวนด้วยดูแล้วน่ารักนะครับเดี๋ยวเธอท้ายคลิปผมจะถ่ายของแต่งสวนให้ด้วยครับตอนนี้ก็ดูเป็นกุหลาบไปก่อนนะครับกุหลาบนี้มีหลายสายพันธุ์นะครับ ในภาคอีสานเนี่ยนะครับอากาศร้อนนะนะครับแถวบ้านผมเนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนน้องเขาก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอากาศจะร้อนหน่อยนะครับการดูแลกุหลาบก็ถือว่ายากนะครับแต่น้องเขาดูแลกุหลาบได้ดีมากเลยนะครับผมเห็นมาดูสวนน้องเขามาปีกว่าๆครับเห็นเขาปลูกมาปีกว่าๆแล้วนะครับดอกกุหลาบสวยมากมีหลายสายพันธุ์นะครับดอกเล็ก ดอกใหญ่กีบเล็กกีบใหญ่อันนี้สวยนี่ก็สวยผมชอบสีชมพู นะครับออกปลายดอกเป็นสีพู แล้วก็ไล่สีลงไปเป็นสีขาวอันนี้อันดอกนี้ผมก็ชอบนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราดูกันเพลินๆนะครับ ดูเพลินๆไปเลยนะครับ เดี๋ยววันหลังผมมีโอกาสผมจะไปพาไปพูดคุยกับ น้องเจ้าของสวนด้วยนะครับ แล้วก็จะถ่ายมุมกว้างๆให้หน่อยนะครับวันนี้อาจจะเป็นมุมเฉพาะดอกกุหลาบด้วยนะครับ แล้วช่วงท้ายๆของคลิปนะครับ ก็จะมีของแต่งสวนนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็ กุหลาบอีกชนิดหนึ่งนะครับ ผมก็จะมีตุ๊กตาด้วยนะครับ สวยนี่ครับสวยมากเลยนะครับ เมื่อเช้าผมถ่ายแบบโอ้โหเดินถ่ายทั้งถ่ายทั้งเสียงนกร้องเสียงไก่ขันนะครับมีความสุขมากเลยนะครับ เดิน ็นลูกเบอร์รี่นะครับ ถ่ายมาตอนแรกใบก็คล้ายกุหลาบนะครับผมนึกว่าเป็นกุหลาบ น้องก็บอกว่าเป็นเบอร์รี่ อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมคลิปของเราครับวันหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนนะครับว่า อาจจะเป็นสวนของใครหรือว่าสวนตรงไหนนะครับเผื่อท่านที่ชอบชมสวนนะครับ แต่ไม่ได้ปลูกเองนะครับ หรือว่าท่านจะดูเพื่อนำไปเป็นไอเดียในการจัดสวนของท่านด้วยครับวันหน้านะครับเดี๋ยวเรามาพบกันกับช่องของแชร์กลางเราก็โกวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ